เอามาซี่ร้อยกว่าบาทเล่นไป เล่นมาเหลือที่มาบาทมาเริ่มกันไหมตอนเที่ยงเนาะค่ะ ตอนนี้เที่ยงตรง โอเคมาซี่ช่อง ค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะเอี่ยงวะบัตรคนอื่นขึ้นเล่นได้บัตรหนูนะขึ้นเล่นบ่ได้บ่ยอมมาเหลือเท่าใดเอาซ้ำนั่นเบิดแล้วกับเซาเนาะค่ะโอเคมาสิบบาทจังไดเฮ้ยโคตรเอาสิบบาทมาค่ะ เดี๋ยวค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ โอเค หนูนะอาจจะมาถือกับเวลาตอน 11โมงก็ได้ ก็เลยโยกมาเล่นตอนเที่ยงแทนเนาะ อ่ะ 2 บาทมาจังไหนอ้าววายมาอีก 3 บาทค่ะ เฮ้ยดับดับฝันได้อยู่ โอเค 7 บาทค่ะ โอ้โห มา2บาท เฮ้ย แตก แตกเรื่อยๆอยู่นะ แต่ แต่ตอนที่หนูนะไปเล่นตอน 11โมงคือพวกเขาว่ะ เออบาทนึงบาทคนนึงขึ้นเหรียญเขาดีโอ้โหเออโอ้โหโบนัสเขาโบนัสฟันสิงโตเขาแล้วนะค่ะชี้อะโคตรเอาหนูนดถือกับตอนเที่ยงอีดีแล้ววะตอนเที่ยงบ่ายโมงอีเขาดีเนาะค่ะโอเคกลางค่ะเออดาบคู่โอเคโอ้โหฟันถึงมาแล้วเมกะบินเขา30บาทเชีอยโคตรเอา ตอนเที่ยงเนาะค่ะ โอเคเข้าไปไส้เนาะค่ะ โอ้โหไดโล สภาพเอี่ยงวะ อ่ะเข้าไป ตางค่ะ โอ้โหไดโล สองโลสามสิบเก้าบาทแล้วนะคะตอนนี้ โอเค เออ ดับ โอ้โห ฟันถึงบิ๊กวินแตกอีกแล้ว บิ๊กวินแตกแล้วค่ะ ได้มาอีกสิบห้าบาท อ้าว ตีคืนว่าเป็นอย่าง บวกมาหา14บาทเนาะค่ะ เออ ได้อยู่นะ ตอนเที่ยงเนี่ยหา14บาท ไป 76 บาท เดี๋ยวปรับใหม่เป็น 6 บาทเนาะค่ะ โอเคอ่ะลืมใส่เทอร์โบอยู่แล้วพ่วงเนาะค่ะ เดี๋ยวนี้อ่ะหมาเฮาอย่างวะโอ้โห เสียงหมาเฮาโอเค 4 บาทค่ะ เอออังุ่นมา สวยงาม14บาท โอ้โห เอ่อ ที่หนูนะอยากจะบอกก็คือบางคนเขาเล่นเวลานี่เราเขาดี แต่ว่าเขาอาจจะเล่นบ่เขาก็ได้เนาะค่ะเขาต้องหาเวลาเล่นที่ เบาะกับเจ้าของ เออ เอามาสี่ร้อยเหลือสิบห้าบาทเอาคิดเอา สวยสองบาท โอเคค่ะ ตอนนี้ได้ฟรีสปินสี่ครั้งแล้วค่ะ หมาเข้าอย่างวะ เออ ถ้าว่าเศร้าเฮาเดี๋ยวสิลงไปกัดกับหมาเราได้เนี่ยเออ มงกุฎหมาสวยงามหกบาทแจกัน โอเค 26 บาทค่ะตอนนี้ โอ้โห โอ้โหเออมาอยู่6บาทสะสมที่32 บาทเนาะค่ะสำหรับเขาฟีสปินรอบนี้เออร้อยแปดบาทค่ะ ถึงเวล้าสิเขาสิปรับมาอีกเทียนึงแล้วโอเค โอ้โหสามสิบบาทชี้่ะโคตรเอานึกว่าตาสิได้โลดนะเมื่อกี้ แต่ว่าไม่ได้อันนี้กับเสียดายองุ่นคือกัน กับเอ่อแจกันนะเมื่อกี้ เดี๋ยวนุนากะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อต หากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุนาน้ำแน่นเนาะค่ะ แล้วกะอย่าลืมเนาะสำหรับกลุ่มเทเลแกรมอ่ะเดี๋ยวปรับใหม่ก่อนโอเคสิบห้าบาทอย่าลืมกลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะสำหรับกลุ่มเทเลแกรมนี้เขามีเครดิตฟรีแจกใครเล่นเนาะกะแค่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น เออเออเห็นเขาแบบพากันถอนช่วง11โมงก็เกมโลมาแต่อย่างหนูนะต้องรอตอนเที่ยงบ่ายโมงนั่นวะ เสียงคุณ่เหรียนใดคือคนอื่นเนี่ยเหรียด้ดเบิดมือสิแมคือจังเจ๊กูไกลเสียทนเบิดมือโอ้จักแม่นเป็นตาไนกะน้ำดวงน้ำอย่างน้ำเนาะค่ะ สูก็สูดวงเพื่อนบ่ได้อีหลีละโอเคเขาจังมาหาเหรียแบบ เลือกเวลาเหรียดีๆเอาก็แล้วกัน หากผู้ใดมีสูตรกะเปิดสูตรเทียบเอาเลยก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าสูตรนี้มีผลเนาะเพียงแต่ต้องกดให้ทันเขาสำนักเองอ่าหกสิบบาทมาจังไน อาโลมา โอ้โหเสียดาย แจกันพวกเขาล็อกสามโอเค เดี๋ยวร้อยมันหอดสามร้อยก่อนแล้วค่ะเขาจังสิได้ปรับไม่ อีกเทียนึงเออ โอ้โหร้อยสามสิบเข่าชี้โคตรเอา มาว่าอีกหาบาท เฮ้ย เฮ้ย มาว่าหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาท โคตรเอาเนาะค่ะโอ้ขาดบาทเดียวชี้ไป เออ อีกสิบห้าบาท มาอางุ่น อีก5บาทโอเคเดี๋ยวหนูนะได้ปรับไม่แล้วเนาะค่ะ ขออนุญาตปรับไม่เป็น 30 บาท โอเคสำหรับผู้ใดที่สนใจเล่นโลมาอืมมาถามเทคนิคในกลุ่มได้เนาะค่ะเพราะว่ามีคนที่แบบถอนโลมาเก่งๆ นี่หลายคนเลย โลมาเล่นง่ายเนาะค่ะเพียงแต่ต้องเดินไม่ให้เป็นแล้วก็เลือกเวลาเล่นดี ๆ เออ สำคัญเลยก็คือเวลาเนาะบางคนอาจจะเล่นเวลานี่เราได้ บางคนอาจจะเล่นว่าได้ก็มีเนาะค่ะ เพราะฉะนั้นร้องหาเวลาที่เข่าดีๆ สำหรับเจ้าของก็แล้วกันเนาะโอ้โหสภาพแปดสิบบาทเออโอ้โหลอยหาซิปเชี่ยคนเอามา แจกันร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะขาดเจ็ดสิบบาท ดี๋ยวค่อยๆ ปั้นไปเรื่อยๆ เนาะคะ่ะ เออหกสิบบาทดาบขวาน โลมา อังุนอีก โอเค หนูนะได้เข่าฟีสปินแท้ๆละรอบนี้ มาแล้วค่ะ โอ้โห เสียดายล็อกที่สามบอมิโลว่าฉันสิได้ฟีสปินหาคางเนาะม่เป็นอย่างค่ะ เอาฟีสปินซีคางก็ได้ โอเค เออสามสิบบาท โลมาค่ะ ขอดาบขวานโอ้โหบ่เข่า าขวานลอกสามบ่เขาเนาะค่ะร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบบาท โอ้โห เสียดาย เสียดายโลกอ่ะหมุนบ่เซาอีก หมุนบ่เซาอีก เอออ่ะหมุนไป ไป ไปค่ะ เรื่อย ๆ ค่ะ ยังอีก ยังอีก ยังอีก โอ้โห สภาพ80บาทกะยังดีที่มันแตกไข่อยู่ โอ้โห เออสงสัยค้นเหรียญช่วงนี้หลายเนาะ มันก็เลยแบบกระตุกเอี่ยงกับเสียสองร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะ มันจะเป็นนวงๆกระตุกเนาะ ไปปรับเป็นหกสิบบาท สวยโตค่ะ โอ้โหสองร้อยยี่สิบเลย โอเค เก้าร้อยแล้วค่ะ สวยสี่สิบบาท ค่อยๆเลนไปเนาะค่ะ เออสองร้อยสี่สิบบาท โอเค อีกร้อยสี่สิบบาท เฮ้ย มาว่ะอีกหกสิบบาท จังไหนแจกัน เออ โอ้โห ได้เข่าฟรีสปินอีกแล้ว ดูท่าได้เข่าฟรีสปินอีกแล้วเนาะค่ะ เป็น 460 บาทแล้วตอนนี้ โอเคตีห้าง โอเคมาแถวนึงมาค่ะ140 บาท เห็นบอกดูนะบอกแล้วว่าช่วง ฟิลิปินซี่ข้างหาข้างเนี่ย มันสิแตกแถวนึงดีเนาะโอกาสแตกแถวนึงหลายกว่าพวกแบบสิบครั้งยี่สิบครั้งโอเคค่ะตอนนี้บวกมา 640 บาทค่ะ1,474บาทพันในหอดพันหาโอ้โห โอ้โหเย่ายวว่า ไว้ก็มาตกล็อกสองว่ะเออ มา สวยงาม ได้มงกุฎต่ออีกค่ะสามช่อง เออ เฮ้ยฟิสปินหาข้างม้าว่ะ เชี่ยสิบข้างเฮ้ยจังไหนโอ้โหม้าว่ะม้าว่ะ เชี่ยโคตรเอาฟิสปินสิบข้างเนาะค่ะพังหุ่นมา โอเค เออหกสิบบาท สะสมที่ 300 บาทแล้วค่ะ 60 บาท ค่อย ๆ เก็บไป โอเค40 บาทค่ะ โอ้โหเบิ้งจะได้ดาบวาน เออ260 บาทจังไหนโมไม้อีกว่ะบ่ค่อยแตกดีเป็นไดเนาะ แตกบ่ค่อยดีเป็นไดแต่กะยังดีที่ได้ทุนคืนเนาะค่ะ โอเคบวกมา680 บาท ันเก้าไป ขออนุญาตปรับใหม่เป็นร้อยห้าสิบโอ้โหสี่ร้อยมา โคตรเอาบวกมาอีกสี่ร้อยบาทเนาะค่ะสองพันละ เออร้อยหนึ่งโอ้โหโอ้โหห้าสิบบาท โอ้โหโลแถวหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ได้โลอีกแถวนึงแล้วค่ะม้าอีกเจ็ดร้อยห้าสิบบาท โอเค อีกร้อยนึงค่ะ อังุนม้าแจกันม้าจังไหนสามร้อยห้าสิบบาท เฮ้ยโลมาอีกร้อยนึง โอเคค่ะหมวกม้าหาร้อยหาสิบบาท เดี๋ยวหนูนักอะขอพอซัมนี่ก็แล้วกันนอสองพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทเนาะค่ะที่จริงหนูนะ เติมม้าสี่ร้อยบาทแต่ว่า มันว่าเขาก็เลยเหลือไว้สิบห้าบาท มาเล่นตอนเที่ยงแทนเนาะค่ะหนูนะเล่นม้าตั้งแต่ตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าประมาณนี้เนาะบ่เขาเลยบ่เขาเลยอะก็เลยเออ ล้อเล่นตอนเที่ยงก็แล้วกันเวลาแบบที่ว่ามันแตกแบบตอนไม่เบาๆไม่น้อยๆดีเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงหนูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะค่ะแล้วกะยังไงมื้อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะพอกันไว้คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ